สวัสดีครับ ตรงนี้คือเขตอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับ เป็นตรงประตู ประตูสู่เมืองแพร่นะครับ ที่เขียนว่าเมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนาหรือเปล่า เพราะนั้นมีต้นไม้มาบังมองไม่เห็นครับ หน้าด่านกับการสัตว์จังหวัดแพร่นะครับ ตรงนี้ แล้วก็ถ้ามุ่งหน้าสู่ทางใต้ไปจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นคือ มีปั๊มปตทอยู่ด้วยนะครับ เป็นปั๊มเก่าแก่โบราณโบราณนานแล้วซึ่งใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแวะนะครับ แต่เนื่องจากเติมน้ำมันมาเต็มแล้ว ก็เลยไม่ต้องแวะ แต่ จอดแล้วลึกถึงความลับนิดนึงครั้งที่เราเคยผ่านตรงนี้บ่อยๆนะครับอ่ารถคันนี้เนี่ยผม ได้มาใหม่ ได้ป้ายทะเบียนมาใหม่เลขใหม่นะครับ เป็นเลขที่เหมาะสมกับ ตัวผม เพราะว่าผูกดวงวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็เลขทะเบียนนี้เป็นเลขที่ดีที่สุด ก็เลยจองได้ได้ปุ๊บก็ มารับตัวรถที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพแล้วก็ถือแผ่นป้ายทะเบียนนี้มาด้วยนะก็คือทะเบียนใหม่ได้เมื่อวานนี้เองครับ ฮะเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ ก็ขึ้นเครื่องมาเลย แล้วก็มาใส่รถตัวรถเลยได้แล้วจดทะเบียนเป็นเลขนี้นะครับหมายเลขนี้ก็คือรถจากมาจากเชียงใหม่ จะเอาไปใช้ เอาไปใช้ที่เพชรบุรีครับ แต่ว่าเป็นทะเบียนกรุงเทพแหละ เป็นเลขที่ผูกกับดวงผมอย่างเดียวเลย คนคนอื่นนำไปใช้ก็คงจะไม่ดวงไม่ดีอ่ะเท่าดวงไม่ดีเท่าผมอ่ะผมก็จะใช้รถคันนี้ไปแหละเรื่อยๆครับ เป็นรถใหม่นะครับเป็น NC 750X นะครับ เป็นเกียร์ DCT นะครับ แบบ DCT รุ่นรุ่นก่อน รุ่นใหม่ที่สุดในประเทศไทยที่มีขายในประเทศไทยนะครับ ใหม่สุด แต่ว่ารุ่นนี้ก็มีรุ่นใหม่ออกมา แต่ยังไม่นำยังไม่นำเข้ามาขายนะครับ รุ่นนี้ก็กลายเป็นรุ่นที่ ล่าสุดที่มีในประเทศไทยนะครับ ใหม่กว่านี้ยังไม่นำมาเข้ามาขายนะครับ อาจจะนำเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่ทราบ แต่รุ่นนี้แหละสีดำใหม่ล่าสุด เท่าที่มีขายในประเทศไทยนะครับ เป็นเกียร์ดีซีทีหกเกียร์ใช้คัดคู่คัดมีสอง มีมีมีคัดสองตัว เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็สลับคัดสลับกันคือเกียร์หนึ่งสามห้าก็เป็นคัดคู่หนึ่งเกียร์สองสี่หกก็เป็นคัดอีกตัวหนึ่งนี่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าคัดคู่ไงมัน มันขี่ดีไงก็คือ ดีกว่าห้าเอ็กเยอะมาก เข้าโค้งเข้าอะไรนี่สบายเลย แล้วก็ รถ มีศูนย์ถ่วงต่ำนะครับ มีศูนย์ถ่วงต่ำคือ เนื่องจากเครื่องมันวาง เนี่ยเป็นวางวีอะไรอันนี้ครับมันวางนอนอย่างเงี้ยทำให้การทรงตัวดีดีกว่ารถ รุ่นที่เครื่องมัน วาวางวางตั้งอย่างเงี้ยนี่คือวางนอนไงนอนเป็นหรือนอนเป็นลูกตัววีอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจึงทำให้การทรงตัวการเข้าโค้งอะไรนี่เนียนกิ๊บ คนขี่ไม่เป็นก็กลายเป็นขี่แบบมืออาชีพไปเลยอะคล้ายๆแบบ เป็นนักแข่งไปเลยอะจากนักขี่ธรรมดากลายเป็นนักแข่งไปเลย เพราะว่า การเซนเกียร์การเข้าโค้งอะไร เนี่ยเหมือนนักแข่งเลยอ่ะ รถมันดีมากไงยิ่งยิ่งนักแข่ง มานี่ไม่ต้องทำอะไรเลย มันอัตโนมัติมันทำให้อย่างดีเลย กัน เหมือนกับว่าการเปลี่ยนเกียร์อะไรพวกเนี้ยดีกว่าทำเองอ่ะดีกว่านักแข่งทำเองอ่ะเพราะมันทำให้เลยว่าคุณจะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรเนี่ย มันทำให้อัตโนมัติไงมันก็ดีอย่างหนึ่งคือ เราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่น นะ ไม่ต้องคอยพ่อคพวงกับเกียร์ว่าขึ้นเขาลงเขาจะต้องใช้เกียร์อะไรอะไรมันทำให้อัตโนมัติเลยนะครับ เข้าเกียร์ก็ดันเนี่ยกดปุ๊บเราต้องเอานี่นะคือถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นมันก็เข้าเกียร์ไม่ได้ มันจะเป็นเอ็นอยู่ พอขาตั้งขึ้นปุ๊บมันจะเข้าเกียร์ได้เลยปุ๊บเนี่ยดังปึ๊กเห็นไหมล่ะไปได้เลยครับ บิดคันเร่งอย่างเดียวครับ นี่นะครับ จากเด่นชัยมุ่งสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ก็จะผ่านจุดหลายจุด นะครับ แล้วก็ เมื่อคืนฝนตก มันก็ดูเขียวขจีไปหมดครับแล้วตอนนี้ก็แค่คึมคึมาคาดว่าคืนนี้ก็จะตกอีก แต่ตากลางวันคงจะไม่ตกมากหรืออาจจะมีตกเป็นบางแห่งเนี่ยครับรถคันนี้เนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยผมขี่จากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพ แล้วก็จะไปปลายทางที่เพชรบุรีนะครับ มาขี่จากเชียงใหม่ไปเพชรบุรี แต่ผมก็จะถ่ายคลิปไว้เป็นระยะระยะระยะเป็นจุดๆไปแล้วแต่ว่าจะลืมกดอัดลืมหรือไม่ได้ลืมหรืออะไรช่วงนี้ก็อัดไปเรื่อยๆอัดคลิปไปก็ดูวิวข้างทางไปแล้วกันอาจจะ เป็นเป็นตอนตอนไป ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงตอนนี้ถึงช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ย เนี่ยก็ดูแล้วกันก็คือว่าผมผ่านตรงนี้บ่อยอยู่แล้ว จากแยกเด่นชัยเนี่ยมา เข้าตรดิตเนี่ย มันก็จะมี ทางโค้งทางอะไรนิดนึง แล้วก็ ก่อนจะถึงตัวเมืองตริดก็จะผ่านทางชันตรงตรงเขาพึ่งเขาพึ่งและอันนี้สักนิดหนึ่งก็จะมีด่านตรวจยาเสพติดอะไรพวกนี้ฮะ มีน้องคนหนึ่งบอกว่าทำไมผมซื้อรถแล้วทำไมไม่ให้เอารถบรรทุกส่งมาให้เลย หรือให้หรือไม่ให้เขามาส่งที่ที่เพชรบุรีเลย ผมบอกโอ้โหนี่แหละเป็นโอกาสทองที่เราจะได้ขี่รถจากเชียงใหม่ ทางยาวมาจนถึงเพชรบุรี เป็นโอกาสดีไง กลายเป็นความสุขครับ ได้ขี่รถเนี่ย จากเชียงใหม่เลยกรุงเทพไปไม่ใช่แค่เชียงใหม่กรุงเทพแต่เราขี่ไปจนถึงเพชรบุรีครับ จากเชียงใหม่ งีบนิดนึง สับประงกที่ปั๊มอ่ะ แล้วก็มาต่อนี่แหละครับ ้วยไร่อีก300เมตร え。 ไม่ตรวจแล้วด่านตรวจก็จะมีอย่างเงี้ยถาวรผมผ่านเป็นประจำบางครั้งก็ตรวจบางครั้งก็ไม่ตรวจ จะสวยยังสวยอยู่นะครับ เนี่ยรถคันนี้ขี่ดีจริงๆ เนี่ย ผมขี่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรเนี่ย ก็เหมือนขี่แบบนักแข่งมืออาชีพเลยนะเนี่ย เข้าโค้งพราเข้าอะไรไม่